Halo, selamat datang di kantor polisi Katu. Halo, tolong beritahu saya di mana saya bisa mengajukan keluhan. Anda bisa melakukannya di sini. Tentang apa itu? Seseorang telah mencuri paspor saya. Kapan dan di mana itu telah terjadi? Kemarin, di Central Festival. Baiklah, silahkan isi formulir ini. สำหรับบทเรียนที่ 8 ตอนที่1นี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธรเทศบาลเมือง กระทู้กล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวถามว่าจะแจ้งความได้ที่ไหน เจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบตอบว่าสามารถแจ้งความกับเขาได้เลย และถามว่าเป็นการแจ้งความเกี่ยวกับเรื่องอะไร นักท่องเที่ยวตอบว่าถูกขโมยหนังสือเดินทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจถามว่าถูกขโมยเมื่อไหร่และที่ไหน นักท่องเที่ยวตอบว่าเมื่อวานที่เซ็นทรัลเฟสติวัล จ้าหน้าที่ตำรวจขอให้นักท่องเที่ยวกรอกแบบแจ้งความเอาไว้เป็นหลักฐาน สำหรับประโยชน์ Halo selamat datang di kantor polisi Katu แปลว่า สวัสดี สถานีตำรวจกระทู้ยินดีต้อนรับคำว่า selamat datang แปลว่า ยินดีต้อนรับคำว่าด i แปลว่า ที่สู่คำว่าการต o r แปลว่าที่ทำงาน ในที่นี้คือคำว่า สถานีคำว่า p o l i c y แปลว่าตำรวจสำหรับประโยค Halo, tolong beritahu saya di mana saya biasa mengajukan keluhan. แปลว่า สวัสดี กรุณาบอกฉันจะแจ้งความได้ที่ไหนคำว่า tolong แปลว่าการุณาคำว่าบริเต a แปลว่า บอกให้รู้คำว่าดิมานาแปลว่า ที่ไหนคำว่า bisa แปลว่า สามารถคำว่า mengajukan แปลว่ากรอกเติมคำว่า keluhan แปลว่าคำร้อง การแจ้งความสำหรับประโยค Anda bisa melakukannya di sini tentang apa itu แปลว่าแจ้งความที่นี่ได้เลยครับ เป็นเรื่องอะไรครับคำว่า melakukannya แปลว่าทำสิ่งที่ได้กล่าวถึงมาก่อนคำว่า di แปลว่าที่ นะ คำว่า sini แปลว่าที่นี่คำว่าต้นต่างแปลว่าด้วยคำว่าอะปะแปลว่าอะไรคำว่าอิตุแปลว่านั้นสำหรับประโยค seseorang telah mencuri paspor saya แปลว่ามีคนขโมยหนังสือเดินทางของดิฉันค่ะคำว่า seseorang แปลว่าบางคนคำว่า telah แปลว่าบอกการอดีตที่ผ่านพ้นไป เทียบกับภาษาอังกฤษ have done คำว่า m a n จ u r i แปลว่าขโมยคำว่า passport แปลว่าหนังสือเดินทางสำหรับประโยค kapan dan di mana itu telah terjadi แปลว่า เมื่อไหร่และที่ไหนครับคำว่า kapan แปลว่าเมื่อไหร่คำว่า dan แปลว่า และคำว่า di mana แปลว่า ที่ไหนคำว่า telah แปลว่า เป็นตัวบอกการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีต แบบเดียวกับ have done ในภาษาอังกฤษคำว่า terjadi แปลว่า เกิดขึ้นสำหรับประโยค kemarin di Central Festival แปลว่า เมื่อวาน ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลคำว่ามาเรียนแปลว่า เมื่อวานคำว่าดีแปลว่าที่สำหรับประโยค baiklah silakan isi formulir ini แปลว่า โอเค กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้นะครับคำว่า baiklah แปลว่า โอเค ตกลง คำว่าสิลากันแปลว่า กรุณา คำว่าอ i ส i แปลว่ากรอก คำว่า ฟอร์มูล l ร์ แปลว่าแบบฟอร์ม ในที่นี้คือใบแจ้งความ